สวัสดีค่ะ พี่เมย์เม ที่นี่แฮนด์เมดค่ะ สำหรับคลิปนี้พี่เมย์จะถามตอบเรื่องเสื้อรหัส MF044 เสื้อตัวนี้ที่พี่เมย์กำลังถักอยู่นะคะ วันนี้วันที่ 30 เดือน4 2561 มีคำถามเข้ามาพี่เมย์ขอตอบเป็นคลิปนะคะ เพื่อจะได้ฟังแล้วก็ดูที่พี่เมย์อธิบายด้วยเนาะเพราะว่าบางทีการอธิบายการตอบโดยการเขียนจะไม่เท่าการตอบโดยการที่พูดนะคะ คำถามที่หนึ่งนะคะ คำถามที่หนึ่ง พี่เมย์แจ้งไว้ว่าไหมที่พี่ใช้เป็นไหมละมุนนะคะ ความหมายไหมละมุนไหมละมุนคืออะไรนะคะ ที่ถามมา ไหมละมุนนะคะ เป็นไหมตัวนี้ เป็นไหมซัมเมอร์ค่ะ เป็นซัมเมอร์ซอฟเส้นขนาดเบอร์ยี่สิบ แล้วตอนขั้นตอนการผลิตอะค่ะเขาน่าจะมีการผ่านขั้นตอนอะไรบางอย่างทำให้ตัวเนื้อไหมเนี่ยมันนุ่มนะคะ ตัวเนื้อสัมผัสมันจะนุ่มกว่าไหมซัมเมอร์ซอฟเบอร์ยี่สิบปกติ แล้วคำถามต่อมา ไหมละมุนไม่มีใช้อย่างอื่นแทนได้ไหมไหมละมุนไม่มี ใช้อย่างอื่นแทนได้ค่ะนะคะ พี่แนะนำไหมเป็นไหมเส้นขนาดเบอร์ยี่สิบทั่วไปที่มีจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาดบ้านเราค่ะ จะเป็นคอตตอนก็ได้จะเป็นซัมเมอร์ก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ที่คุณมีนะคำถามต่อไป เบอร์สิบหกสองเส้นคู่ใช้ได้ไหม เบอร์สิบหกสองเส้นคู่ ถ้าคุณถักพร้อมกันเส้นมันจะใหญ่กว่าเบอร์ยี่สิบนิดนึง นะคะ ถ้าคุณจะใช้เบอร์สิบหกสองเส้นคู่ พี่เมย์แนะนำให้คุณใช้เข็มโคเชหัวขนาดสองมิลนะคะ หรือจะเป็นเข็มทองสองหัวขนาดสามทับศูนย์ถ้ารอบอกของคุณเท่าเท่าต้นแบบนะคะ ต้นแบบพี่เมย์ถักหนึ่งร้อยเซนอ่ะ ก็มีถามอีกว่าหนึ่งร้อยเซนคือรอบอกเท่าไหร่ หลักที่พี่เมย์ใช้จะเป็นหลักเซนนะคะอะคุณก็ดูตรงสายวัด ถ้าหนึ่งร้อยเซนนะคะรอบอกเท่าไหร่ ก็คือสามสิบเก้านิ้ว ถ้าคุณถักเท่าพี่นะคะ รอบอกสามสิบเก้านิ้วหรือหนึ่งร้อยเซน แล้วใช้สิบหกสองเส้นคู่ จะต้องลดหลักนะ เสื้อตัวนี้ตอนที่พี่เมย์ถักอะย้อนกลับไปทางนี้ก่อน เสื้อตัวนี้ที่พี่เมย์ถัก พี่เริ่มถักคอตรงนี้นะคะ โดยการใช้เทคนิคของการถักดับเบิลโคเชไม่มีโซ่ หลักที่พี่เริ่มก็คือหนึ่งร้อยแปดสิบหลัก หนึ่งร้อยแปดสิบหลัก สามหลักต่อหนึ่งลายนะคะ ที่พี่จับไว้ สามหลักแรกก็คือต่อหนึ่งลายตัวนี้ ทีนี้ถ้าคุณจะเพิ่มหรือจะลดขนาดของเสื้อก็จำนวนรวมทั้งหมดของหลักแถวที่หนึ่ง หารด้วยสามต้องลงตัว ถ้าไหมใหญ่ขึ้นนะคะ ถ้าไหมใหญ่ใหญ่ขึ้นกว่าต้นแบบที่พี่ใช้ เบอร์ยี่สิบอ้วนใช้ได้ไหม ได้ค่ะ ยี่สิบอ้วนใช้ได้ เข็มก็ต้องเปลี่ยนนะคะ เป็นสองมิลถ้ารอบอกของคุณหนึ่งร้อยเซนเท่าพี่ต้องลดหลักนะคะ คอเสื้อที่พี่เริ่มพี่จะเริ่มคอเสื้อกว้างแบบนี้ แล้วเดี๋ยวตอนอีพีท้ายๆจะสอนเทคนิคการเก็บคอให้มันแคบลงมานะคะ ตอบสามคำถามแล้วนะคะยี่สิบอ้วนใช้ได้ แต่เข็มต้องเปลี่ยนเป็นสองเป็นสองมิลนนะแล้วก็ต้องลดหลัก ต่อไปค่ะ เบอร์สิบหกเส้นเดียวใช้ได้ไหม เบอร์สิบหกเส้นเดียว ถ้าคุณจะถักเข็มคุณต้องเปลี่ยนนะเข็มคุณต้องเปลี่ยนเป็นหนึ่งมิลถึงหนึ่งจุดสามมิลถ้ารอบอกคุณเริ่มเท่าพี่หนึ่งร้อยเซนหรือสามสิบเก้านิ้ว คุณจะต้องเพิ่มหลัก และเสื้อตัวนี้ถ้าคุณจะถักด้วยไหม เบอร์สิบหกเส้นเดียว พี่เมย์ไม่แนะนำเพราะ แต่ละลายที่คุณถัก มันจะใช้เวลานานมากกว่าจะเสร็จนะคะ ไม่แนะนำเบอร์สิบหกเส้นเดียวนะถ้าคุณจะถักเบอร์สิบหกเส้นเดียว พี่ว่าถัก สิบหกสองเส้นคู่สวยกว่า คำถามต่อไป ถามว่าดูข้อมูลสอนถักเสื้อได้ที่ไหน เสื้อตัวนี้นะคะ รหัส mf ศูนย์สี่สี่ วิธีดูข้อมูลคุณสามารถเข้าไปดูที่ YouTube หรือเข้าไปดูที่ Google ได้นะคะ แล้วก็พิมพ์ค้นหา ให้คุณพิมพ์ค้นหาด้วยรหัส mf 0 4 4 นี่นะคะ mf ศูนย์สี่สี่พิมพ์แบบนี้ค่ะ คุณจะพบข้อมูลนะคะ หรือให้คุณพิมพ์ค้นหาด้วยชื่อของช่องพี่เมย์ชื่อช่องพี่เมย์ก็คือเมทินีแฮนด์เมดค่ะ รายละเอียดพี่จะลงไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอ คุณเข้าไปแล้วคุณกดค้นหา mf 0 4 4คุณจะพบข้อมูล ถ้าวิธีค้นหาแต่ละ ep นะคะ ซึ่งตอนนี้ตอนที่ออกคลิปอธิบายถามตอบเนี่ยพี่เมย์ลงคลิปไปแล้วถึง ep 4เสื้อตัวนี้ ที่วางแผนไว้ก็คือ จะ มีทั้งหมด 6 EP เวลา พิมพ์ค้นหา คุณก็พิมพ์ค้นหา MF 0 4 4เว้นนิด นึง เว้นวัก เดียวนะคะ แล้วก็ EP สามมันก็จะขึ้นมา หรือจะเข้าไปที่ช่อง YouTube พี่เมย์นะคะ แล้วไปดูที่อัลบั้มนะคะ อัลบั้มที่ลงไว้ชื่อเสื้อโคเชบายพี่เมย์พิมพ์ค้นหาแบบนี้ก็ได้ค่ะ เสื้อโคเชบาย พี่เมย์ก็จะเจอเหมือนกันนะคะ พี่เมย์อธิบายวิธีพิมพ์ค้นหาข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะคะเผื่อบางคนหาไม่เจอ ตรงนี้ค่ะ ตรงด้านบนของ YouTube ถ้าคุณเข้าไปที่มือถือนะคะ คุณพิมพ์ค้นหาด้วยชื่อของช่องพี่เมย์เมที่นี่แฮนด์เมดคุณจะพบข้อมูลของช่องที่พี่เมย์มีการโหลดไว้ และถ้าคุณกดติดตามนะคะ กดติดตาม กดกระดิ่งติดตามไว้ เวลาพี่เมย์มีโหลดข้อมูล ลงไปที่ช่อง มันก็จะเตือนค่ะ เตือนให้คุณเข้าไป หรือคุณจะพิมพ์ค้นหาด้วยรหัสก็ได้นะคะ รหัสก็จะเป็นแบบนี้ mf 0 4 4นะคะถ้าคุณพิมพ์มันก็จะออกมาทั้งหมดที่เป็น mf 0 4 4ถ้าจะดูแต่ละ ep ก็เว้นวรรคนิดนึงแล้วก็ต่อด้วย ep 1 ep 2 ep 3ตอนนี้นะคะ ถึง เวลาตอนที่พี่ตอบถามตอบเนี่ย พี่ลงไว้3 ep ep 4น่าจะออกได้ค่ำๆวันนี้นะคะ อันนี้เป็นวิธีดูข้อมูลค่ะ ตอบคำถามต่อไปที่คุณถามนะคะ ถามว่าอ้วนมากค่ะ รอบอก44จะเริ่มคออย่างไงนะคะ อก44นิ้ว ถ้าคุณบอกเป็นนิ้วมาพี่เมย์จะมาแปลงเป็นเซน นะคะหลักของพี่เมย์จะเป็นหลักเซน44นิ้วคือ112เซน112เซนมันจะมากกว่าตัวมาตรฐานที่พี่เมย์ถัก มาตรฐานที่พี่เมย์ถักคือ100เซน ถ้ารอบอกของคุณมากขึ้นนะคะ หลักที่คุณจะต้องเริ่ม เงื่อนไขนะคะ ไหมกระเข็มคุณใช้เหมือนพี่นะ หลักต้องเพิ่มค่ะ แล้วก็เวลาเริ่มก็คือโจทย์ก็คือลายนี้ ลายที่ถักอยู่นี้นะคะ mf 0 4 4เนี่ย สวมคอผ่าน สวมคอผ่านหลวมๆสบายๆแล้วถักได้เลย มันจะถักโดยการเทคนิคของการเพิ่มลดห่วงมานะคะคำถามต่อไปอก 34 นิ้วนะคะ ก็จะตอบคล้ายๆ กับเมื่อกี้เมื่อกี้อก 44 อก 32 นิ้ว ถ้าดูเป็นหลักเซน จะตัวเล็กนะคะ รอบอกจะ 82เซน ถ้าแปดสิบสองเซน แล้วคุณใช้ไหมกระเข็มเหมือนพี่เมย์นะคะ เงื่อนไขเดียวกันก็คือคุณต้องลดหลัก ลดหลักแล้วลองสวม ศีรษะดู เสื้อตัวนี้ถักเป็นของเด็กได้ไหมถักได้นะคะ เงื่อนไขก็คือ เริ่มหลักจำนวนหลักหารด้วยสามลงตัวแล้วลองสวม ศีรษะหลวมๆสบายๆคอจะเอาไว้เก็บทีหลัง ลดขนาดเป็นของเด็กน้อยก็ได้ คำถามต่อไปค่ะ คอแคบๆถักได้ไหมคอแคบ เวลาเราถักเสื้อท็อปดาว นะคะ เราไม่ควรจะขึ้นคอแคบ ทำไมไม่ขึ้นคอแคบ ถ้าคอคุณแคบ คุณจะแก้ไขอะไรไม่ได้เลย คุณจะต้องคำนวณเป๊ะมาก คอแคบก็คือคุณจะเก็บคอก่อนคอมันจะอยู่อย่างนี้นี่นะคะ ทำได้ไหมทำได้ แต่คุณจะคำนวณตรงนี้ยาก แล้วมันเวลาการถักเสื้อท็อปดาวจะไม่เหมือนการถักเสื้อแยกชิ้น เปอร์เซ็นต์ของการผิดมันจะมีตรงที่เราคำนวณ ช่วงรักแร้กัะไรลถ้าคุณขึ้นเป็นคอกว้างแล้ว เก็บคอทีหลังจะง่ายกว่า พี่แนะนำให้ขึ้นคอกว้างก่อน แล้วดูที่ EP ท้าย EP หก พี่เมย์จะสอนการเก็บคอจะง่ายกว่านะคำถามต่อไปค่ะ หาซื้อไหมได้ที่ไหน ไหมแบบนี้ที่พี่เมย์ใช้อยู่ ไหมนะคะไหมละมุนเบอร์ยี่สิบหาซื้อได้ที่ไหน ไหมนี้นะคะ ที่พี่เมย์ถักอยู่พี่เมย์ไม่ได้ซื้อค่ะ มีเอฟซีพี่เมย์เขาส่งมาให้ สนับสนุนการถักการสอนนะคะ ตรงนี้คุณก็ลองพิมพ์ค้นหาค่ะ พิมพ์ค้นหาที่ Google ก็ได้ ไหมละมุนก็น่าจะมีข้อมูลที่คนขายเขาลงไว้ลองดูนะ อันนี้พี่เมย์ไม่ทราบข้อมูลจริงๆค่ะคำถามต่อไป แบ่งแขนยังไงสำหรับเสื้อตัวนี้ วิธีแบ่งแขน ถ้าคุณจะแบ่งแขนได้ อันที่หนึ่งที่คุณจะต้องทำก็คือ คุณจะต้องวัดที่โคนแขนของตัวคุณ แขนตรงนี้ค่ะ ไม่ใช่รักแร้นะคะ แขนคือตรงนี้ แขนคือรอบแขนนี่นะคะ พี่เอาตุ๊กตาเป็นต้นแบบ วัดรอบแขนตรงนี้ ข้างบนเพื่อให้รู้ว่ารอบแขนเสื้อคุณเท่าไหร่ พอคุณได้แขนเสื้อเสร็จแล้ว คุณเอามาแบ่ง แขนเสื้อคุณหารด้วยสองจะได้ตรงนี้ค่ะวัดจากตรงนี้ลงมา ทีนี้เวลาเราถักเสื้อตัวนี้พี่เมย์จะเพิ่มรักแร้เพราะฉะนั้นแขนเสื้อไม่จำเป็นต้องต้องเป๊ะนะคะ พี่เมย์เอาหย่อนไว้หย่อนไว้ประมาณประมาณสี่ถึงห้าเซนแล้วใช้วิธีการเพิ่มดอกใต้รักแร้ พอเพิ่มดอกใต้รักแร้มา มันจะได้แขนเสื้อใส่สบายๆเหมือนที่เราวางไว้ ก็ลองดูค่ะ ลองดูที่คลิปที่พี่เมย์แยกแขนนะคะ เชื่อมรักแร้ EP สามค่ะ MF ศูนย์สี่สี่ EP สาม มีอธิบายไว้ค่อนข้างละเอียด คำถามต่อไป ถ้าเพิ่มใต้แขน อกจะเพิ่มไหม เป็นเรื่องปกตินะคะ ถ้าเราเพิ่มแขนเพิ่มแขนอกก็ต้องเพิ่ม ถามว่าทำไมเพิ่มใต้ท้องแขนแล้ว อกเพิ่ม คุณดูนะคะว่ามันเป็น ส่วนเดียวกัน นี่นะคะ ถ้าเราเชื่อมโดยไม่มีดอกตรงนี้เกินออกมา หน้าตาจะเป็นแบบนี้ที่พี่เมย์จับ แขนจะได้แค่นี้ อกจะได้แค่นี้ ทีนี้ถ้าเราเพิ่มใต้ท้องแขนเข้าไปสองดอก ตัวแขนจะใส่สบายขึ้น รอบอกเราก็จะหลวมๆใส่สบายขึ้นตรงนี้ ดู MF 0 4 4 EP สามพี่เมย์มีอธิบายไว้นะคะ ตัวข้อมูลถามตอบ MF 0 4 4นี้นะคะ พี่เมย์จะทำเป็นเพลย์ลิสต์ไว้ก็ตามได้ที่ YouTube ช่องพี่เมย์ มีอะไรถามมาเดี๋ยวพี่เมย์ยินดี ตอบให้นะคะ ช่องทางติดต่อติดตามพี่เมย์ดูได้ที่คำอธิบายใต้คลิป วิดีโอค่ะ พบกันคลิปต่อไปที่ YouTube ช่องพี่เมย์เมชินีแฮนด์เมดค่ะ ขอบคุณ ค่ะ